เป็นอีกหนึ่งเกมที่แตกดิบแตกดีเหมือนกันนะ โอ้โห เมื่อกี้เกตเตอร์สามตัวหลายรอบแล้วไอเชคกกูเห็นนะ กูขออีกตัวนึงไม่ได้เหรอ เฮ้ย๋ยวดูดิสเกตเตอร์สามตัวใหม่แล้วเพื่อน สเกตเตอร์สามตัวมาอีกแล้วรอบนี้มันต้องเข้าเลยหรือเปล่าว่าไงล่ะครับวายช่องสองมันยังไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วหรือเปล่าวายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วสเกตเตอร์ขออีกหนึ่งตัวเท่านั้นเพื่อเข้าฟรีเกมโอ้โหแต่มันไม่มาว่าเช็ดโคกเสียดาย อะไรเอ้ยนี่ไงมันไม่มาเมื่อกี้แต่มันมารอบนี้แทนนะผมจัดไปดีสุดสปีนเออ มันต้องอย่างนี้ดิวะมันต้องอย่างนี้ดิวแล้ววายการันตีการแตกแบบนี้สวยงามอารามแท้แลตอนลึงไปก็ผมวายช่องสี่มาต่อแล้ววายช่องสี่มาต่อแบบนี้ก็การันตีการแตกไปอีกดองหูวายเต็มกราฟเลยเช็ดเคเอาเรื่องว่ะมันมาดีว่ะถือว่ามาดีมาเด็ดอยู่นะเมื่อนามาดีมาเด็ดอยู่ครับผม เออมันต้องอย่างนี้ดิวะ ว่ายังไงกันต่อดีว่ายังไงกันต่อดีวายช่องสามมาอีกแล้ว จังหวะนี้สวยนะแล้ววายช่องสองมาต่อวายช่องสองมาต่อมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วผมบอกเลยเช็ดเคคูณยี่สิบนะดอกเมื่อกี้คูณยี่สิบนะโอ้โหก้อนใหญ่ก้อนโตมาเลยหรือเปล่าวายช่องสองวายช่องสองก็แตกไปอีกดอกหนึ่งของจังหวะนี้แล้ววายช่องสามมาต่อก็ไหลต่อกันไปยาวๆโอ้โหคอมโบแบบโคตรมันโคตรเดือดเพื่อนคอมโบแบบโคตรมันโคตรเดือดครับผมแล้ววายช่องสามมาต่อเช็ดเคยมันก็ไหลโหดเกินพี่ชายอะไรกันครับเนี่ย อะไรกันครับเนี่ยรางวัลก้อนโคตรใหญ่โคตรโตก้อนโคตรใหญ่โคตรโตผมจังหวะนี้นะเมื่อนะซุปเปอร์เมกาไป 782บาทชิดคี้เดือดจัดเพื่อนอืบอกเลยคอเทลมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วนะเมื่อนะคอเทลในแม่งของจริงตุดจัดตุดจัดมามามาว่ายังไงกันต่อผม อีก2สปินสุดท้ายมานะสปินสุดท้ายแล้ว โอ้โหหมดกอกไปแล้วนะครับนะอันนี้เข้าฟรีๆนะเข้าฟรีๆได้มาทั้งหมด 869 บาทขี้โคตรเอาเงินเบ็ด5นะไป ขอจะไปเบ็ด7เบ็ดโปรผมกันก่อนลวกัน เดี๋ยว ดูเชิงแล้วยัดฟรีเลยดีกว่าขอดูเชิงนิดนึงนะมานะบอยช่องสองมาสวยเอาเรื่องว่ะเขาเทอไม่แต่ดีจริงบอกเลย ก็นะครับใครสนใจตามผมมาเล่นนะครับนะ สามารถตามผมมาสมัครสล็อตในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผม สมัครฟรีไม่ผ่านเอเย่นแล้วก็รับบอลเล็ตด้วยนะมานะรีบตามมารีบตามมาเนี่ยเขาเทลกำลังแตกดีเลยเมื่อนต้องจับเดี๋ยวตอนนี้เริ่มไม่สวยละรู้สึกว่าเชิงเบ็ดเจ็ดไม่ค่อยสวยเท่าไหร่วะ เชิงเบ็ดห้าเมื่อกี้โคตรดีเลยเบ็ดเจ็ดอย่าน้อยหน้านี่เพื่อนเออสวยงามเต็มกรับไปอีกดอกหนึ่งองจังหวะนี้นะ มายัดฟรีกันเลยแล้วกันนะมานะจัดไป 500กว่าบาทมามาดูว่าฟรีเบ็ดเจ็ดกับฟรีเบ็ดห้าไหนมันจะแจ่มกว่ากันแต่ผมดูเชิงแล้วมันก็น่าจะพอบอกันนั่นแหละวายกระดานกันแตกมาอีกแล้วจังหวะนี้สวยงามผมเราไปยังไงต่อวายช่องสี่วายช่องโอ้โหจะไม่แตกว่ะได้ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาไว้สวยนยวายการันตีการแต่งมันมาอีกแล้วมันดิวายเกมนี้แม่งโหดจริง ผมไม่ได้พูดเล่นนะวายเกมนี้มันโหดจริงเหมือนโคตรเอาโคตรเดือดนะผมมา ลุยกันต่อลุยกันต่อสวยเคสด้วยปังไงไหลไหมไหลไหมยังไงโอ้โหไม่ไหลมาขอไหลลเพื่อนขอไหลไหลคอมโบแบบเมื่อกี้คอมโบแบบไอปีเมื่อกี้เออวายช่องสองมาวายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วเมื่อจัดไปครับฟูสิบหกนะดอกนี้นะ เอาเรื่องว่าเอาเรื่องคิวคิวโอ้โหคิวช่องแรกไม่เข้าแต่ไม่แวราไรมันก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่ก้อนใหญ่ก้อนโตมาอยู่นะ เมื่อจังหวะนี้ 153 บาทจัดไปเหลือห้าสปินเหลือห้าสปิน อย่าพึ่งไหลเพื่อนใจเย็นใจเย็นเออใจเย็นโบรอย่าพึ่งไหลโบรเบาโอ้เถือไม่เริ่มไม่ใช่ละนั่นไงเช็ดโคกอะไรกันครับนี่เอ้ยซื้อมา 500แตก283เช็ดเคโอ้โห ใส่ต้องเบ็ดสิบเลยแล้วกันนะเพื่อนนะมาเบ็ดเจ็ดไม่ได้เรื่องเลยล้างกราฟกันก่อนแล้วกัน ล้างกราฟกันนิดนึงแล้วก็ยัดปีแม่งกันต่อมัน อย่าไปหยอง ผมเชื่อว่าเบ็ดสิบเนี่ยมันต้องมา หรือเปล่าวะทำไมมันกินตุ่ๆวะเนี่ย มันต้องมาดิเพื่อน อย่าหยองเลยวะว้ยั้องสองสวย มาหน่อยมาหน่อยเว้มาหน่อยเว้มาหน่อยเว้ของเทียวอย่าเพิ่งเหงาเพื่อนอย่าเพิ่งเงียบยัดแม่งเลยละกันไม่ไหวแล้วเพื่อนมาวัดวัดกันไปเลยวัดวัดใจใจกันไปเลยแต่เป็นแตกไม่แตกก็หมดมา สวยงามไว้การันตีการแต่งมันมา ตั้งแต่เริ่มอย่างนี้ก็แจ่มแบบแมวดีครับร้อยหนึ่งไปว่าไงต่อว่าไงต่อหัวยังเบาอยู่นะมันนะซื้อไปเจ็ดร้อยนะเพิ่งแต่ร้อยเดียว แล้ววายการันตีการแต่งมาโอ้โหดูวายการันตีการแต่งเกมนี้มันโหดจริงๆนะมันปาาโคตรบ่อย แล้วแต่โคตรดีทุกที่เนี่ยรางวัลก้อนไหนก็โตมาแล้วจังหวะนี้นะก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วครับผมจังหวะนี้แต่ไป 230 บาทได้แล้วเว้ยเริ่มได้แล้วเริ่มได้แล้วเริ่มได้มาครึ่งนึงละขอหน่อย ขอหน่อยขอหน่อยเถอะ อสักพันหนึ่งก็จมีมาวันนี้สวยงามเคด้วยวะช่องสามว่าไงดีโอ้โหไหลๆนะไม่ได้หรอวะไหลๆนะไม่ได้หรอวะวายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วสวยงามไปไงต่อ ไหลไหมยังไงไหลไหมยังไงโอ้โหไม่ไหลวะเพื่อนเหลือสี่สปินเท่านั้นนะจังหวะนี้นะเออเอาหน่อย เอาหน่อยอย่าเพิ่งหมดเพื่อนอย่าเพิ่งหมดกอกเอาหน่อยเอาหน่อยโหลโอ้โหสุดท้ายแล้วจะเป็นสุดท้ายแล้วเฮ้ยฟินิฟีหรือเปล่าวะฟินิฟีหรือเปล่าขอฟินิฟีได้ไหม โอ้โหเน่าจัดเลยเมื่อนแต่ไปสามร้อยเจ็ดสิบเจ็ดได้มาครึ่งเดียว มาวัดวัดไปเลยแล้วกันนะ เบ็ดห้าถึงปะวะได้ปะได้อยู่มาสุดท้ายก็ต้องวนมาเบ็ดห้าเหมือนเดิมนะผมเบ็ดอื่นไม่แตกเลยวะไม่รู้ว่าเบ็ดห้าแต่ให้ผมอยู่หรือเปล่า นีู่่ขูหแล้วว่ายมาสามช่องติดอย่างนี้ไม่แตกให้มันรู้ไปครับหมับว่ายไป โอ้ยได้ทุนที่ซื้อไปคืนเลยว่ะเช็ดเคก้อนโคตรใหญ่โคตรโตสุดเป็นกลับไปสามร้อยแปดสิบเจ็ดบาทมาดิ เบ็ดห้านี่หวะผมว่าเบ็ดห้านี่แหละตัวเด็ดตัวดีเลยนะวายการันตีการแตกมาอีกแล้ววายการันตีการแตกมาแล้วแล้ววายช่องสี่มาต่อ แล้ววายช่องสี่มาต่อแบบนี้วายยังโอ้โหไม่แตกว่ายังไงแล้วกูแต่ถือว่ามาดีอยู่เบ็ดห้าเนี่ยมาดีอยู่เลขทุนคืนได้แล้วนะทุน 555นะเมื่อนะตอนนี้558ได้อยู่สวยงามวายการันตีการแตกาอมกแล้ววายการันตีการแตกาอมกแล้วดอกนี้คูณ14หมับควายไปนะโอ้ยเบ็ดห้านี่แม่งเด็ดจริงหมดเมื่อนโอ้โห เบ็ดอื่นไม่ได้เรื่องเลยแม่งแตกแต่เบ็ดห้าซูเปอร์ไม่กลับไปอีกสามร้อยแปดสิบแปดบาท นะเมื่อนะพันไกลแตกแล้วพันไกลแตกแล้วขอแปดแตกสักพันหนึ่งน่าดีมาขอสักพันหนึ่งขอสักพันหนึ่ง สวยวายช่องสามเออ ได้อยู่เวแล้ววายช่องสองมาต่อวายช่องสองมันไม่ทำให้เราผิดหวังอยู่แล้วตามสูตรไปเลยตามสูตรไปเลย จัดไปดีจัดไปครับตามสูตรไปดีเออวายช่องสามมาต่อสวยงามฝนดูมันไหลแล้วดูมันไหลวายมาแบบนี้อีกก็แจมแมวดิโอ้โหคูณสามสิบแปดหมับก็ให้ไปผมดอกนี้นะก้อนโคใหญ่โคโตแน่นอนก้อนโคใหญ่โคโตมาอีกดอกแน่นอนครับผมสุดประกาศไป 443 บาทเช็ดเคมันต้องอย่างนี้ดิวะ